This is Kia Fei, Save Loser, Car Reach Vachia and DJ Makar Remix. This is Mr. Young. Yankee, State Loser, Carpenter, Ranch Machia, and DJ Makari Remix. เอาของเงินทองฉันจะไม่ว่าและอย่าเอาเสื้อลายกัญชาของฉันไป ก็เอาไปเอาของเงินทองฉันจะไม่ว่าแต่ยาเอาเสื้อลายกัญชาของฉันไป